เราอวดเก่งจะโทษใคร เขาขอความรักไหมหัวใจให้เขาเองจำใไม่เป็น เรา เราใช่ไหม จะโทษใครก็ตัวเราเอง รักเองช้ำเองสะอื่นเอง ร้องไห้ไม่มีเขา ไม่มีใคร น้ำตาไหลก็แห้งแอ จะโทษใครก็ตัวเราเองรักเองช้ำเองสะอื่นเองต้องร้องไห้ไม่มีเขา ไม่มีใครน้ำตาไหลก็แห้งแอ ฉันเองจ็เองต้องเสียใจ เพราะเรา เราใช่ไหม จะโทษใครก็ตัว สามารถติดตามมิวสิกวิดีโอเพลงรักเองช้ำเองประกอบละครเรื่องบวงหงได้ที่ YouTube Channel Channel 3 Soundtrack Official อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ อย่าลืมนะครับ